10 ล้อ FVM 240 แรงนะคะ เป็น 10 ล้อเพาเดียว ติดตั้งเครน 5 ตัน ส่งมอบแถวลาดหลุมแก้วนะคะไซงาน